อรื่องเอรู้เรื่องครับโอ้โดอกนี้เต็มเต็มอยู่เป็นเป็นวายด้วยครับดอกนี้ โอ้โหได้ใช้เต็มกระดาน โอ้โหเฮ้ยเหลือเชื่อครับ ดอกนี้ โอ้โห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 ขออนุญาตเริ่มที่เบ็ดห้าสิบก่อนนะ เดินเบาอ่ะนะ เกมนี้ก็เป็นเกมเก่าแล้วนะทุกคน แต่ก็ยังได้อยู่ ยังทำเงินได้อยู่เกมนี้ เริ่มที่ห้าสิบหมดก่อนเลยเบาๆอ่ะนะอย่าเพิ่งเปิดเทอร์โบนะ ดูทรงมันไว้ก่อนนะ เฮ้ยเอ้ยลงมาเลยหรือเปล่านะเฮ้ยนึกว่าจะโชคดี ายไปครับอ้ยเอาเรื่องครับตรงนี้ ไปครับ เทคนิคผมก็จะเป็นนะ เวลามาเล่นใหม่ๆนะก็จะเล่นไปแล้วก็ไม่เปิดเทอร์โบนะอย่าดูดูทรงนะ ดูกราฟดูอะไร ที่มันลงมานะว่าเออสมควรที่เราจะยัดเทอร์โบใส่หรือเปล่านะไม่ใช่เราเปิดเทอร์โบใส่มัวซั่วนะหมดนะโดนโดดนะ เราต้องดูดูช่วงเวลาเลยนะ ถ้ามีเทคนิคนิดหน่อยนะทำตามกันได้เอาเรื่องไหลไปดิอืมไม่ไหลต่อนะเฮ้ยได้อยู่แล้วเนี่ยเบ็ดห้าสิบเนี่ยเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ย ผ่านะครับ เฮ้ย เงียบจังหน่อยฮัลโหลอ๋อหน้าม่วงมาหน่อย เฮ้ย มาทีเดียวเองเหรอ โอ้โหเดานี้สิบเต็มเต็มนะ เต็มกับ้องไม่ได้ใช้ โอ้โหดอกนี้ ขึ้นหน้านะเมื่อกี้ขึ้นกระดานนะโอ้โหรู้เรื่อง อุ้ยตรงนี้ถึงกระดานนะอุ้ย เอาเรื่อง มาอุ้ยเสียดายเมื่อกี้ไปกันต่อครับทรงยังเฉยๆนะผมดูตอนนี้ทรงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรื่อยๆนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนนะใจเย็นๆนะ อันนี้ไหลต่อป่าไม่ไหลนะโอ้ยเอ้ยทรงไม่ค่อยดีเลยเว้ยเบ็ดห้าสิบหนึ่งนี้เปลี่ยนเป็นกรอบทองครับไหลไปก่อนนะ เอาเรื่องเอา หมดทั้งนั้นอะอย่าไปที่เบ็ดเจ็ดสิบนะ เบ็ดเก้าสิบดีกว่านะ เลขมงคล สามสิบหมุนนะ ไปกันเลยครับ จะดูก่อนนะว่าทรงนี้ป่ะทรงนี้ผมยัดใส่เลยนะสมโบนะ ยังยังทรงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทรงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังไม่เปิดเทอร์โบนะโอ้ยหน้าม่วงมาครับตรงนี้ หน้าแดงอีกครับโอ้ยโอ้ยไหลต่อครับหน้าฟ้าอืมเอาเรื่องนะเฮ้ยเงียบเลยอะ่ะ โอ้โหสแกตเตอร์มาแล้วสามตัวครับ ยังไง ดอกนี้ลงมา ลงมาหรือเปล่าทึบทึบทึบโอ้โหไม่ลงนะซีดเลยผมซีดเลยโอ้โหเอาเรื่องชุดใหญ่ครับไหลไปนะไหลไปนะชุดมันเริ่มเลย ดเก้าสิบก็ได้อยู่นะ ดีดีกว่าเบ็ดห้าสิบเมื่อกี้นะแต่ทรงทรงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผมนะ ผมก็จะดูว่าแบบถ้ามันโบบะไหลๆอย่างเงี้ยเออน่ายัดอยู่ นี่มาเป็นช่วงงนะ เนี่ยมาอีกแล้วไหลหรือเปล่า ไหลต่อด้วยครับอ้าวไหลอีกถ้าหน้าฟ้ามาอีก นี่ทรงเดียนะ เรี่องนะไหลไปไหลไป อืมมเฮ้ยไหลไป หมดตั้งนั้นอะขออนุญาตเริ่มนี่เลยนะ สองร้อยแปดสิบนะขอไปเบ็ดหนักเลยนะ ขอลองดูหน่อยราคาสิบหมุนนะ ไป เฮ้ยทรงจะดีไหมนะผมจะไม่เปิดโทโบนะ เบ็ดหนักจะได้เบรกทันนะ อ่าไหลไปก่อน มีช็อตหนักๆไหมผมบ้างหรือเปล่า อืดูไม่ค่อยโบ๊ะบ้าเท่าไหร่นะ เฮ้ยอุ้ยหน้าทองดอกนี้เอ้าได้ลุ้นหน้าทองเว้ยอุ้ยหน้าทองไม่ไม่มา ช่องสองเมื่อกี้ลุ้นแทบตายเลยอะประมาณนะรู้เรื่องเปลี่ยนเป็นฝั่งองครับไม่ได้ใช้นะโอ้โหเคมา ไม่ได้ใช้อีกแล้ว อีกแล้วครับ ผมเออเงียบจังอะเฮ้ย ฮัลโหล เซฮัลโหลมาหน่อย เฮ้ย อะไรจะขนาดนั้นวะน่ะเอาเรื่อง เฮ้ยม่งดูดเอาเรื่องเลยเนี่ย โหอย่างนี้เต็มๆนะสองพันแปดโอ้โห อย่างนี้ได้อยู่ไหลต่อครับ อุ้ยชุดเบิ่มอยู่นะเมื่อกี้สามพันเลยนะเมื่อกี้นะอุ้ยเกือบหมดนะเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยอย่างนี้เจ็ดพันเอาเรื่องอืมชุดใหญ่ครับสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโต7,392นะไปกันต่อเลยนะ โอ้โห่างนี้รู้เรื่องครับ โอ้โหดอกนี้เต็มๆอยู่เป็นเป็นวายด้วยครับ ดอกนี้ได้โอ้โหได้ใช้เต็มกระดาน โอ้โหเฮ้ย เหนือเชื่อครับดอกนี้โอ้โหสุดแฮปปี้มิวครับ สำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะ 16,604 บาทนะกรี่องสุดแฮปปี้มิวจริงเมื่อกี้แบบโอ้โหชุดใหญ่อะชุดใหญ่ไฟดับหน้าซอย มีอีกเปล่าเฮ้ยตรงนี้เอาเรื่องโอ้ยอุ้ยลงมาสิ ลงมาสักทีสิ ลงมาสิเอาใจไม่ได้นี่หว่าถ้าลงมาแล้วให้มันจบจบไปสักทีสิจบหมดแล้วนะ โอ้โหมาไวแบบนี้ ผมก็ต้องไปไวเหมือนกันนะโอ้โหมาไวแบบนี้อุ้ยวันนี้บวกมาสองหมื่นหนึ่งนะ อ่าประมาณสองหมื่นหนึ่งนะ บวกมาเยอะอยู่นะ ได้แล้วต้องพอนะได้แล้วต้องถอนนะ ผมต้องขอตัวนะขอตัวไปใช้ตังค์กันนะหูวันนี้มาไว ต้องไปไวนะท่านท่านผู้ชมนะ ส่วนใครที่อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์มาบอกผมได้นะหรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะ ผมอ่านดูคอมเมนต์นะ ก็ฝากกด ไลค์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้นักปั่นสล็อตขอตัวไปก่อน สวัสดีครับ